สวัสดีค่ะนักเรียน สถิติที่นักเรียนเคยเรียนมาส่วนมาก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการวัด การเปรียบเทียบ การคำนวณ และมีการบันทึกไว้เป็นข้อมูลทางสถิติ ในการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ เมื่อมีข้อมูลจำนวนมากจะไม่นำเสนอทั้งหมด จะนำเสนอโดยตัวแทนของข้อมูลทั้งกลุ่ม เรียกว่า ค่ากลางของข้อมูล ค่ากลางของข้อมูลมี 3 ค่าคือ ฐานนิยมหรือโหมด หมายถึงในข้อมูลหนึ่งชุด จะมีข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด ตัวอย่างเช่น มีข้อมูลดังนี้ 2 5 5 7 13 25 และ 27 จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ซ้ำกันก็คือเลขห้าเพราะฉะนั้นฐานนิยมก็คือห้าและอีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้ามีข้อมูลดังนี้สองห้าห้าเจ็ดสิบสามสิบสามสิบห้าและยี่สิบเอ็ดจะเห็นได้ว่ามีจำนวนที่ซ้ำกันก็คือห้าห้าและสิบสามสิบสามนั่นก็คือ ห้ากับสิบสามก็เป็นฐานนิยมซึ่งมีอยู่สองตัว แต่ถ้าหากว่าในข้อมูล ดังเช่นข้อมูลชุดที่หนึ่งมีฐานนิยมมากกว่าสองตัว เช่นสองห้าห้าเจ็ดสิบสามสิบสามสิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดและสามสิบสองจะเห็นได้ว่ามีฐานข้อมูลคือห้าสิบสาม ยี่ห้าที่ซ้ำกันอยู่ ถึงสามตัวซึ่งมากกว่าสองตัว ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีฐานนิยม หรือถ้าหากว่ามีข้อมูลเช่นสองสามห้าสิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสามสิบสามสามสิบหกและสี่สิบสองจะไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันเลย จึงถือว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่มีฐานนิยม เช่นกันค่ะ ค่ะค่ากลางของข้อมูลชนิดที่สองเรียกว่ามัธยฐานหรือมีเดียนคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของชุดข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย ดังเช่น มีตัวอย่างชุดข้อมูลดังนี้12 16 18 24 29 หรือ29 24 18 16 และ 12จำนวนข้อมูลจะเป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้น จำนวนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นค่ากลางของข้อมูลที่เรียกว่ามัธยฐาน ดังนั้นมัธยฐานในที่นี้ก็คือเลข18ค่ะ แต่ถ้าหากว่า จำนวนชุดข้อมูลเป็นเลขคู่ เช่น12 15 21 25 31และ39จะนำคู่ที่อยู่ตรงกลางมาบวกกันแล้วหารด้วย 2 ในที่นี้ก็คือ ยี่สิบเอ็ดบวกกับยี่สิบห้าแล้วหารด้วยสองเป็นค่ามัธยฐานได้ยี่สิบสามค่ะค่ะ ค่ากลางของข้อมูลชนิดที่สามคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือ arithmetic mean สามารถหาได้โดยนำข้อมูลทั้งหมดรวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลดังตัวอย่าง มีข้อมูล 5จำนวนคือ สิบสองสิบหกสิบเก้ายี่สิบสี่และยี่สิบเก้าเราก็นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันหรือบวกกัน คือสิบสองบวกสิบหกบวกสิบเก้าบวกยี่สี่บวกยี่สิบเก้าแล้วหารด้วยห้าซึ่งเป็นจำนวนข้อมูล ก็ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นยี่สิบค่ะ